เอ๊ดังๆ ชัดเจนแล้วกลุ่มนี้กลุ่มเดียวได้รับ 9,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นะคะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็อยู่กับการเยียวยานะคะสำหรับเงินเยียวยาที่ทางรัฐบาลได้ มีการเยียวยาออกมานะคะ จะมีกลุ่ม นึ่งนะคะที่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ จะได้รับเงินถึง 9,000 บาท และก็เป็นกลุ่มเดียวนะคะ ซึ่งทำไมต้องเป็นกลุ่มเดียวเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้พร้อมๆ กันค่ะ และก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไ ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ สำหรับข่าวสารที่จะเสนอในวันนี้นะคะ ก็เป็นข่าวสารสิทธิการเยียวยาเราชนะนะคะ ซึ่งนะคะจะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมนี้ ถึง 9,000 บาทเลยนะคะ จะอธิบายแบบนี้นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษนั่นเองนะคะ ที่ลงทะเบียนรอบสุดท้ายนะคะ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 2564ถึง 9 เมษายน 2564 ค่ะ ซึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็เช็คสิทธิไปแล้วนะคะเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมานะคะสำหรับกลุ่มพิเศษนี้นะคะที่ไม่ผ่านการคัดกรองนะคะ ซึ่งก็ไม่ได้รับสิทธินะคะ ก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ที่เว็บไซต์ www. เราชนะ .com นะคะหลังจากนั้นนะคะในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้นะคะ จะเปิดให้เช็คสิทธิอีกครั้งว่าท่านผ่านหรือไม่นะคะ หากท่านผ่านนะคะ ท่านจะได้รับสิทธิ จะได้รับเงินจำนวน 7,000 บาทนะคะ โอนเข้าบัตรประชาชนนะคะ ก็คือใช้ผ่านบัตรประชาชนสมา ร์ทการ์ดนั่นเองในวันที่ 22พฤษภาคม 2564 ค่ะ และมากกว่านั้นก็คือท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มจากเราชนะอีก 2,000 บาทค่ะ ก็รวมเป็น 9,000 บาทนะคะ สรุปกันอีกครั้งนะคะ กลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มพิเศษนะคะ กลุ่มผู้พิการนะคะ ผู้สูงอายุทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองนะคะ ที่ยังไม่ได้รับเงินเราชนะ 7,000 บาทนะคะ ถ้าท่านยืนทบทวนสิทธิ์นะคะ และท่านผ่านนะคะ ซึ่งจะมีการเช็คสิทธิในวันที่ 21 พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะ ถ้าท่านผ่านท่านก็จะได้รับเงิน 7,000 บวกอีก 2,000 เป็น 9,000 บาทค่ะ ทางช่องนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ ขอให้ผ่านการทบทวนสิทธิค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็ถ้าเป็นประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ออกไปให้ชนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ